หูเสียดาย น่าจะเป็นแจกันล็อกแรกเนาะตัวอุ่น ว่าสั้นจะได้ต่อคอมโบเนาะค่ะ โอเคเดี๋ยวเขาจะค่อยๆกดไปเรื่อยๆเนาะค่ะเล่นไปเรื่อยๆกะกะตามที่บอกทุกครั้งโอ้โหสวยงามมาแล้วแถวนึง36บาท เชี่ยโคตรเอามาว่ะบวกมาซ44บาทเนาะค่ะ เดี๋ยวเขาก็ค่อยๆเก็บไปเนาะกะจ้างที่บอกเนาะค่ะว่าเกมโลมาเป็นเกมที่จะต้องใจเย็นๆเออต้องใจเย็นเนาะเพราะว่ามันไม่เป็นเกมที่มันแตกแบบโบ๊ะทีเดียวเราแบบได้เป็นหมื่นเป็นพันเนี่ยกับเสีย มันบอแมนเนาะค่ะ เพราะว่ามันเป็นเกมที่เหมาะกับคนทุนหน่อยเนาะเขาก็ค่อยๆไต่ไหมขึ้นไปเรื่อยๆ โอกาสแตกของเกมโรมานี่ สูง เออสำหรับหนูนะคิดว่ามันแตกสูงแตกง่ายสวยงามมาแล้วคอมโบซีเป็นเดเห็นบ่เขาฟรีสปินกับเขาง่ายเนาะค่ะ แต่ว่าฟันสิงโตนี่ก็ยากอยู่นะ ยากตรงที่ว่าสิงโตมันกระโดดหลบเนาะค่ะ โอเค เดี๋ยวหนูนะเล่นสูตร10%เนาะค่ะสำหรับคนที่พึ่งผ่านมาหรือว่าเขามาเบิงหม่สำหรับสูตร10%ก็คือเขามีทุนเท่าใดกะเล่นแค่ 10%ของจำนวนทุนของเขาเนาะเออติบอลเล่นไลน์ไปก็นี่ปกติหนูนะกับสีมีหาเปอร์เซ็นต์กับสิบเปอร์เซ็นต์หาเปอร์เซ็นต์นี่สีเน้นยื้อไปเรื่อย ๆเนาะค่ะโอเค บวกมาสามสิบหกบาทเนาะค่ะขาดอีกสี่บาทนึงไปกดไปเห็นมันทอนร้อยหาสิบแล้วหนูนะจะปรับไปเป็นสิบห้าบาทเนาะจะค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ ส่วนเวลาที่หนูน้าเล่นประจำอ่ะหนูน้าเล่นตอนเก้าโมงประจำอยู่แล้วตะกี้เนาะแต่ว่าซูมือนี้หนูน้าก็พยายามแบบเปลี่ยนเวลาเล่นไปเรื่อยๆเนาะค่ะเอ่อบ่ให้มันแบบ เขาจะยังไงอ่ะจำเวลาที่เขาเล่นเออมันก็แปลกนาะเขาเล่นเวลาไหนดูๆมันทีดว่ค่อยแตกอ่ะ สวยงามแถวหนึ่งมาแล้วค่ะ30บาทโอ้โหดาบฟันเข่ามาแบบซี่คอมโบซี่องุ่นตกคอมโบหามาแล้วค่ะ อีกแค่นึง โอเค โอ้โห แจกันคอมโบหกเข่าขอโล โอ้โหบอมา โลกกับองุ่นฮัสลับกัน ดูนะที่ได้ฟิสปิ้น20 ครั้ง โอเคค่ะ ตอนนี้สะสมที่ 48 บาท อ่า ออกฟิสปินนี่น่าจะได้ปรับใหม่เนาะแต่ว่ากะมีโอกาสรุ่นขึ้น 300ร้อกันเนาะ เพราะว่ามันต้อง10 เทียแต่กะคือยังที่หนูนะเคยบอกว่าฟิสปิน10ข้างเลยมันไม่ค่อยเข่าแถวนึงถ้าสังเกตเบิ้งฟิสปิน10ข้างจะแตกแถวนึงยากเนาะค่ะ ส่วนมากว่าสิแตกแถวนึงหายแค่ฟิสปินซี่ข้างหาข้างเลยเสียเออ โอเคสำหรับผู้ใดที่มีสูตรโลมากะสามารถแนะนำหนูนาเขามาได้ เนาะ เออ เอามาแบ่งปันกัน เดี๋ยวนะสิลองเอามาเล่นเบิงฟิสปิน เหลืออีกหาเทียเหลือสี่สามสองบอเขาเลยไอ้เอ้ย มาอีกสิบบาทค่ะ จับฟานมา โอเคหนึ่งร้อยสิบสองบาทค่ะ น่าจะบ่หอดสามร้อยอ่า มาอีก 2 บาท แจกกันสี่ช่อง มาแล้ว 16 โลอีก สวยงาม ขออีก แจกกันมาอีก นั่นละมาอีกคอมโบซีแม่งเอ้ยบอคือบอวิต่อฟีสปิน ของในฟีสปินวะ คอมโบหาค่ะ ได้อีกคอมโบหกจังไหน โอ้โห อีกสี่ช่อง คอมโบเจ็ดโอ้โห โคตร เอา บิ๊กวินแตกเลยเนาะค่ะอ๋อหกสิบบาท รวมกับของเก่าเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองมาเบิ้งได้เท่าไหร่ 172รวมกับโอ้โห280 โอเค ปรับเป็นสิมหาก้อนนะคะมันบ้านในฮอสอ่า300 ปรับเป็น 30ก็ได้สวยงามมาอีก 20 บาทไตไปค่ะอางุ่นมา โอเค จังไรโอ้โหบ่มาบ่มาเนาะค่ะ275ขาดอีก 30 โอเค โอ้โห 30มา30มาแจกการเขาโอเคมาอีก 30 บาท เออบวกมาอีก 60 บาทเนาะค่ะ ตอนนี้ 320 บาทขออนุญาตปรับไม่เป็น 30อ่โอเค ไปค่ะ สวย โอ้โหลอยนึงปรับไม่มากะเอาเลย ปรับไม่มากะเอาเลยเนาะค่ะโอเค360 แล้วค่อยๆเก็บไปค่ะไปค่ะเรื่อยๆโอ้โห มาอีก20บาท เออโอ้โห แถวหนึ่งร้อยห้าสิบมาว่ะแจกัน วยงามองุ่น อีก คอมโบซีมาแล้วค่ะ คอมโบซีมาแล้วโอ้โหเสียดายทหารเบื้องว่ะเบื้องร้ายทหารร้ายดีอยู่นะ แต่มันม่เข่าห้ยเนาะสามันเถอะไปค่ะฟีสปินซีั้งสวยแจกัน โอเค 20 บาท ค่อยๆ ไปค่ะ ค่อยๆ ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ โอ้โห ได้หน่อยได้เนี่ยดูนะได้มาสองร้อยเจ็ดสิบบาทแล้วค่ะ ขาดสิบบาทอะโอเคมาอีกสิบบาท อ่า เต็มแถวแบบซี่หกสิบบาท สิงโต จังไหนโอ้โหช้ได้โลอะลายงามเพราะไปยังค่ะ เดี๋ยวเขาปรับใหม่เป็นหกสิบาทเนาะไปไปเรื่อยๆ สวย ค่อยๆ เก็บไปเนาะค่ะ แต่ว่าหนูนะรู้สึกว่ามันแบบไม่ค่อยไหลลื่นบันไดเนาะเพราะแมนว่าหมุนบ่ไหลบ่ลื่นเนาะ หมายถึงแตกเนี่ยมันไม่ค่อยลื่นบันได เพราะว่าเวลาเออเก้าโมงเนี่ยหนูนะเคยเฮ็ดได้มือนึงมาแล้วเนาะค่ะ คือมันแบบมันแตกดีอ่ะ มันแตกแบบจังหวะติดกันดีอ่ะแต่ว่าม้ามือนี่หรือว่ามันเปลี่ยนเวลาแตก เวลาเข่าแล้ว เพราะว่าเก้าโมงหนูนะไม่ค่อยได้เล่นโดนเราเนาะสมัยหนูนะเล่นแบบเล่น เต็มไปทั่ว เออหกสิบบาทค่ะเมื่อวะขึ้นขึ้นลงลงแล้วค่ะม่ค่อยไปใส่แต่กะ บ่ได้หนีจากเอ่อห้าร้อยหกร้อยหลายปันไหนเนาะอ้าวชิบหายแล้ว เหลือสี่ร้อยโอ้โหโบนัสเข่ามา ซอยชีวิต ซอยชีวิตนี่หรือโบนัสเกม โอ้โหโคตรเอา ขวาค่ะ โอ้โหโลสามช่อง โลสามช่อง เพื่อ เขาโบนัสทั้งที่ได้โลสามสามช่องเนาะใช่ค่ะเออดาบพุ่มอะโอ้โห โดด โดดนี่อย่างวะเออดาบอยู่โอ้โห โดดสองรอบเออดาบพุ่มอะโอ้โห โดดสามรอบติดนี่อย่างวะโอ้โหไดโล พวกเจ้าเสียเรื่อง ตำนานสามโลบ่ฮะว่าเป็นโลอีกแค่ กูว่าแล้วกูว่าแล้ว โล่สามอันห้าร้อยสี่สิบบาทค่ะ โอ้โห ทุเรศดิหรือวะม่เคยเล่นแบบ ฟันสิงโตรถได้เอี่ยงดี ๆ เลยนะแปดร้อยเก้าสิบไป สวยหกสิบบาท แทบจะไม่หวังเลยนะกับ พวกฟันสิงโตอย่างเสีย เห็นแล้วแบบเออเอี่ยงใช่ไหม จังได้กับบ่ได้ ได้แต่โลสวย โอ้โหร้อยแปดสิบมาว่ะ คูเสียดายลูกเมื่อว่ะต่อร้ายงามแล้วค่ะ ขาดล็อกสามอันเดียวเท่านั้นมายี่สิบบาท เออรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไหลไม่ค่อยโบบะปันไหนเนาะสงสัยเก้าโมงสี่ไม่ค่อยเข่าแล้วเนาะค่ะ อาจจะเข่าอยู่ละแต่ว่ามันแบบไม่ค่อยไหลไม่ค่อยแตกหลายเนาะมันไม่ค่อยแจกอะ่ะ เออ สภาพยังสี่คือไม่ค่อยแจกเนาะค่ะเพราะว่าหนูน้านี่ วนอยู่ประมาณเนี่ย มาสักพักนึงแล้ว อ่ะเนี่ยหนูนะถ้าได้ขึ้นไม่ร้อยหาสิบเลย ปกติแบบเมื่อวานอะอะจ้างเมื่อวานขึ้นไม่ร้อยหาสิบ แต่โคตรดีเนาะสามร้อยแปดสิบบาทอีกอย่างแต่ว่าน่าจะเป็นโลเมืองมาทันคารดเวลพันสามค่ะ สวยดาบฟัน เออ แม่งเอ้ยเสียดายมงกุฎเบื้องวะมงกุฎขาดล็อกสองมีไว้ต่อช่องสุดท้ายทุเรศว่ะ เบื่อว่ะรู้มาเลยเป็นตะเปียนเกมเลดดี้หลีเด้โอเคยี่สิบบาทกะบ่แมนว่าหนูนาบ่เล่นเกมอื่นเนาะค่ะเกมอื่นหนูนาก็เล่นเท่ากันแต่ว่าหนูนาเอ่อใส่โลมาในการไต่ไม้เนาะค่ะโอ้โหลอยหกสิบไต่ไม้เพื่อเก็บทุนอ่ะจังสมมติว่าหนูนามีม้าลอยหนึ่งเอาโลมามาไต่เก็บเอาจากพันสองพันเท่าเสียหนูนากะ เอาออกจากโลมาไปเล่นเกมพีจีประมาณนี้เนาะค่ะเขาเขาเอิ้นว้อย่างไรต่อทุนเออ ต่อทุนโยกทุน สวยงามบอหอดพันหนาจากเทียควยเอ้ยเออมาว่ะโอ้โห เริ่มเซ็ง เริ่มหุนหวยละยี่สิบบาท โอ้โห เริ่มแบบว่าเป็นตาเล่นแล้วนะคะเวลาเนี่ยเกาโมงอาจจะต้องจดไว้ โอ้โหมา840 บาท เชี้ยโคตรเอามงกุฎได้เมื่อกี้อะร้อยยี่สิบ โอเคค่ะ 960 บาท 2,090ไปค่ะ ปรับใหม่เป็นร้อยหาสิบโอ้ยลืม หลงหลงลืมลืมเนาะโอเคบวกว่าร้อยหาสิบค่ะ ขอแบบ โบจังหวะเดียวหนึ่งมะ เดี๋ยวดูนะที่เซาเล่นเลย มันไม่ค่อยเข่าเราวันไหนอะเล่นไปกะเบื้องว่ะแห้งรถแห้งกดแห้งรถเนาะสวย ร้อยหนึ่งโอเคคอมโบสองบวกมาสองร้อยค่ะแห้งเหร่นแห้งตะลดโอเคร้อยหนึ่งผู้ใดเหร่นเวลาใดเราเขาดีกะแนะนำหมูน้ำมาใดเลยนะคะสวยงามโอ้โหเบิ้งว่ะ แจกกันเอี่ยงว่ะบ่ดีเลยนะ เริ่มเริ่มบ่เขาแล้วโอเค มาอีกร้อยห้าสิบ ซื้อร้อยหาสิบค่ะโอเคสองพันสี่สิบบาท หนูนากะขอเอาซ้ำนี้ก็แล้วกัน เดี๋ยวมันสิไหลลงไปอีกเนาะจากที่ว่าหนูนาได้สองพันไหลลงไปเหลือพันหาพันสี่เราค่อยคืนมาคืนเป็นสองพันเออเก้าโมงเริ่มเล่นยากแล้วเนาะค่ะหนูนาขอแนะนำว่าเล่นเวลาอื่นดีกว่าห้าสิเล่นนี่ห้าไม่ห้าไม่หนัก หนูนาว่าเล่นไปเล่นตอน